อมเข้าไปร้อยแปดสิบตัวคูณเราคูณสี่ลบสัญลักษณ์ตัวถูกไปก่อนนะ โอ้ยเป็นวายขอตรงไม้ได้ไหมโอ้โห ลูกแก้วมาดอกนี้ บึ้มไปได้หกพันสี่ร้อยเี่คำเตือน คลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะ กราบสวัสดีสายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับเฮียต่ออีกเช่นเคยนะในเกมเลฟปาร์ตี้เฟเวอร์ในค่าย PG นะ อ่ะ เกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ของ PG นะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เฮียทุนมา 3,873 บาทนะเฮียขอไปเริ่มที่เบ็ด10 บาทเลยนะ อหมุนสัก 30 หมุนนะ ดูรูปเกมไปก่อนนะเดี๋ยวก็ไม่เคยมาจัดเท่าไหร่นะเกมนี้ เดี๋ยวเปิดยูทใหม่มาเล่นเลยนะอ่ะโอ้โหอีกเราได้ฟีเจอร์พิเศษนะ สีเขียวจะเป็น อ่ะ ตัวอักษรเดียวกันนะอดอกนี้150บาทอ่า ถ้าสีเหลืองนี่จะลบ พวกตัวอักษรตัวถูกออกจากกระดานเรานะ อ่ะ เรามีสีแดงนะ สีแดงคือจะเปลี่ยนเป็น y นะ ช่องสีแดงอ่าเปลี่ยนเป็น y ดอกนี้ เชื่อมไปดิ46บาทเอ้ยเคมาต่อ คิวมา โอ้ย เอาเข้าฟีเจอร์เก็บหลอดเต็มนะ โอ้ย อ่าลบตัวถูกไปก่อนนะ ตอนนี้ ยังจ่ายมาอีก16 บาทคูณ3แล้วตอนนี้อ่าตัวแพงนะตัวแพงทั้งนั้นโอ้ยเนี่ย ถ้าเราได้สีเหลืองอย่างเงี้ยเราจะเก็บฟีเจอร์นะ อ่ะสีเขียวหูฟังไปดอกนี้คูณสีไป20 บาทอ่าโอ้ยอย่างเอาอ่ะ อย่างจ่ายเกมใหม่ก็รู้อยู่นะ ว่ามันจ่ายดีนะหูฟังเต็มแถวดอกนี้ คูณ5ไป 50 บาท โอ้โหกำไรเราโอ้โหลบตัวถูกไป เป็นสีแดงนะที่จะชอบสีแดงนะโอ้โหเปลี่ยนเป็นวาย ดอกนี้คูณ6 960 บาท โอ้โหยังมาต่อโอ้ยเอาเรื่องว่ะยังไม่จบนะ เพราะว่าฟีเจอร์เรายังเต็มแถวอยู่นะ ดอกนี้สีเขียว เปลี่ยนเป็น ไม้ไม้ดอกนี้ คูณ8ไป 400เอาโอ้โหโคตรเอาครับ คุณผู้ชม โอ้โหวายมาดอกนี้บึมบึมไปไปดอกแรกก็แตกยับเลยนะพันแปดร้อยสิบบาทอะโอ้โหเบ็ดสิบบาทอะจริงเราหนีได้เลยนะเนี่ยโคตรเอาอะไป เอ้าเก็บฟีเจอร์ไปนี่นะถ้าเราทำคอมโบได้ตรงที่มันมีไฟพวกนี้นะ มันจะมีฟีเจอร์ให้เราอ่านอย่างนี้เราได้ฟีเจอร์วยมาแล้วนะสีแดงนะปะวยดอกนี้โอ้โหชุดใหญ่ชุดใหญ่มาอีกแล้วโอ้ยเข้าฟรีเกมอีกแล้วอ่ะโอ้โห เข้าง่ายจ่ายจริงนะ เกมนี้นะ แนะนำเลยนะ ลองมาตำมาเล่นกันดูนะ สีเขียวเปลี่ยนสัญลักษณ์เดียวกันหมดเลยไม่ได้ใช้ว่ะแต่ขอเปลี่ยนเป็นวายดอกนี้โอ้ยเครื่องเล่นเสียงไปอุ้ยเรายังมีฟีเจอร์วายรอเราอยู่นะ แล้วก็มีสีเขียวตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี้เครื่องเสียงเต็มไปหมด ปลี่ยนเป็นวายอีกดอกนี้เอ๊มาจบนะ จบนะ จ่ายเบานะ เข้า V แต่จ่ายเบานะ เนี่ยถ้าเราเก็บหลอดพวกนี้นะ คอมโบได้ 65 ครั้งนะ 65 ตัว มันก็จะเข้าฟรีเกมให้เรานะปะลูกแก้วนะ เป็นลูกแก้วนะ สิบบาทมันแตกว่ะ อื้มีวายลงมาว่ะเอยังมาต่อเราเก็บสัญลักษณ์สีแดงได้แล้วนะ เป็นวายนะ เป็นวายดอกนี้เต็มเต็มจ่ายยังเบาอยู่นะ มันต้องเข้าฟรีเกมอะเกมเนี้ย มันถึงจะคูณให้เราเยอะนะอ่ะตอนนี้เรามีสองตัวเลยนะฟีเจอร์ โอ้โห ลูกแก้วดอกนี้ 100 นะ ตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกโอ้โหเป็นเครื่องเล่นเต็มไปหมดนะดอกนี้สองร้อยอ่ะ โอ้โหถ้ามีตัวคูณให้เรานะ บันเทิงอ่ะดอกนี้รับมาก่อนนะสามร้อยยี่สิบสี่บาท โอ้โหจัดไป จัดไปจัดไปโคตรเอาอ่ะไปเกมใหม่มันแตกดีนะจ g อ่ะ ที่จะสังเกตมาหลายรอบนะ มันจ่ายดี มันแตกดีอ่ะ แนะนำเลย ถ้ามีเกมใหม่อ่ะ ต้องเข้ามาลองเล่นดูนะ่าวายเต็มไปหมดนะไปอีกสามหมุนนะ สองหมุน เจได้ฟีเจอร์ของฟีเจอร์เลยนะ ทั้งวายทั้งลบตัวถูกนะไปไอ้เต็มเต็มมาดอกนี้อ่ะวแผ่นเสียงก็มา ลูกแก้วก็มีวิอ่ะเปลี่ยนเป็นวายดอกนี้โอ้โหไม่เข้าฟรีเกมโอ้โหอีกนิดเดียวอ่ะเกือบเข้าฟรีเกมอ่ะขาดอีกสิบตัวนะไป เปลี่ยนเบ็ดอัดเบ็ดสูงเลยว่ะชั่วโมงนี้มันกำลังจ่ายนะ เราก็ต้องอัดเบ็ดสูงไปเลยนะว้าแตกสักหมื่นหนึ่งนะเฮียจะเลิกนะไปโอ้ยคิวมาดอกนี้ เก็บไปลบตัวถูกไป ลบตัวถูกไป ลบตัวถูกไปบุบบุบบุบบุบไปโอ้โหมีไม้จ่าย หฟีเจอร์ตรงกลางมาเปลี่ยนสัญลักษณ์เหมือนกันเป็นลูกแก้วลูกแก้ว คุยลูกแก้ว ลูกแก้วมาดอกนี้โอ้โหสองพันสี่อ่ะเอ้ย โอ้โหลูกแก้วมาดอกเดียวสองพันสี่ครับ โอ้โหจัดปะโคตรเอาอ่ะปะเคจ่ายมาก่อนดอกนี้ โอ้ย แตกดีว่ะ แตกยับเลยนะเยียวทุนมาจากเกมอื่นนะลองมาปั่นดูนะโหเกมนี้ไม่โคตรแตกอะโอ้โหวายเต็มแถวดอกนี้ เก็บหลอดให้เต็มสักทียังไงเยจะเลิกแล้วจะไปเลยนะบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอ้โหลูกแก้วอะลูกแก้ว โอ้โหลูกแก้วไม่จ่ายให้ตายเถอะ ไป ขออีกหน่อยนะ อีกพันกว่าควายหมื่นหนึ่งเงียจะเลิกเลยนะมาอโอเคจ่ายมาดอกนี้ไปอืมเจเอามีไม้ลงมาเข้าฟีเจอร์หน่อยดิ ฟีเจอร์วีเกมอ่ะไปอ่า เก็บเป็นวายนะสีแดง เป็นไว้โอ้ยมันจะไม่จ่ายเหรออ่ะยังมีเชื่อมต่อนะโอ้ยลบตัวถูกด้วยฟีเจอร์นี้ โอ้โหลบเต็มเลยนะลูกแก้วโอ้อะไรวะหน้าเยอะแยะไปหมดลายตานะโอ้ยังมีไม้ต่อ เข้าฟรีเกมแน่นอน เข้าฟรีเกมแน่นอนขอขออีกขออีก อะไรนะโอ้โหหูฟังว่ะหูฟังมาอย่างนี้ก็เข้าฟรีเกมมาดิครับ โหเข้าซีเกมนะ เอ้ย จะได้เลิกนะ พันเดียวนะได้เลิกนะปะโอ้ตื่นเต้นว่ะอืมอ่าแผ่นเสียงเต็มไปหมดนะโคตรเอา อ่ะอ่ะฟีเจอร์วายต่อวายต่อ วายมาคูณสองไหมเข้าฟีเจอร์มันจะเพิ่มตัวคูณให้นะ ถ้าเราทำคอมโบได้ โหแต่จ่ายนิดเดียวเองว่ะยังไม่ถึงฝันนะปะที่จะเอาเงินตรงนี้ไปเที่ยวสงการนะก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะ โอ้ยปะอ่ามีวางมา ดอกนี้ 180 บาทโอ้ยแผ่นเสียงยังมาต่ออ่ะหูฟังมา อีกห้าร้อยอีกห้าร้อยเหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนกันหูฟังว่ะหูฟังเต็มแถวเข้าฟรีเกมต่อ เข้าฟรีเกมต่อนะโหได้เลิกแน่นอนนะดอกนี้ ไปหูหนึ่งมาก่อนนะตอนนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปโอ้โหลูกแก้วเต็มแถวดอกนี้สามร้อยหกสิบบาทโจลบตัวถูกไป ดอกตัวถูกอืมเป็นวายหน้านี้ วายโอ้โหวายเต็มแถวดอกนี้ โอ้โห เงินเราหมื่นนึงเรียบร้อยนะยินเลิกนะเย็บไปดีกว่านะ เอาตังค์ไปเที่ยวสงการพรุ่งนี้เลยนะโอ้โหจัดไป ไป เฮ้ยเฮ้ยจ่ายก่อนไป จ่ายก่อนไปหน่อยตีเขียว ยังจ่ายต่อ สีเขียวยังจ่ายต่อจ่ายต่อดิโอ้โหจ่ายต่อเป็นลูกแก้วแล้วลูกแก้วมาดอกนี้สามร้อยหกสิบโอ้โหจ่ายไม่พักเลยเว้ยโอ้โหยังมาต่อ ลบตัวถูกนะโอ้โหตัวถูกเราเต็มไปหมดนะบอกเลย ตัวถูกเต็มไปหมดลบไปโอ้ยแผ่นเสียงมาสี่ร้อยแปดสิบเอ้ยเข้าฟรีเกมอีกแล้วนะ โอ้โห ฟรีเกมครั้งสุดท้ายนะปะดูนัดเกมครั้งสุดท้ายเลยนะดอกนี้โอ้ลูกแก้วมารอเต็มแถวดอกนี้สามร้อยแผ่นเสียงยังไปต่อคูณสองฟีเจอร์ฟีเจอร์สีเขียว เปลี่ยนตัวทั้งหมดเป็นลูกแก้ว ลูกแก้วมาบ่มเข้าไป ร้อยแปดสิบตัวคูณเราคูณสี่ลบสัญลักษณ์ตัวถูกไปก่อนนะ โอ้ยเป็นลรขอตรงไม้ได้ไหม โอ้โห ลูกแก้วมาดอกนี้ บึ้มไปได้หกพันสี่ร้อยเฮ้ยอย่างเอาอ่ะโหเฮียขอหมื่นเดียวนะ มันให้มาหมื่นแปดนะตอนนี้ โอ้โหยังไปต่อคูณหกร้อยสิบสองบาทเอ้ยยังเอาสีเขียวสีเขียวมาต่อนะต่ยลักเหมือนกันนะดอกนี้ เป็นอะไร หูฟังว่ะหูฟังได้ใช้ไหม หูฟังไม่ได้ใช้นะ แต่วายยังมาต่อ วายมาต่อมีเพิ่มฟีเจอร์ไปอีกตัวนึงคูณ8ไปดอกนี้ 288บาทโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตไหมเก้าพันสามร้อยนะปะไปดีกว่านะอ่ะวันนี้เฮียก็บวกมาหมื่นเก้านะโอ้โห เกมใหม่ VG มันแตกดีนะเนี่ย ลองมาตามมาเล่นกันดูนะเนี่ยแนะนำเลยนะ ลองมานะ ยังไงนะใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไร คอมเมนต์มังใต้เลยเฮียจะมาจัดให้นะ ส่วนวันนี้เฮียบุมละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ แต่โคตรดีอ่ะ